อามาดูอีกอันหนึ่งที่พูดถึง social engagement แล้วก็เป็นการมีอยู่ข้อนที่ผมบอกฮะโซเชียลแคมเปญที่ดีหรือดิจิตอลที่ดีบางทีมันจะไม่ใช่พูดแค่ตัวเอง แต่มันพูดด้วยว่ามันให้ค่านิยมใหม่กับสังคมอย่างไร ลองไปดูห้างนี้ครับ ชื่อ h a วิเนโคกับแคมเปญชื่อดิจิตอลแคมเปญที่ชื่อ Sorry I s p e n d it on myself Well wrapped as well. Yeah. Nice decoration. Elastic bands? Elastic bands from Harvey Nichols, Dad. Sorry, I spent it on myself. Gift collection. Yeah, that's that's that's what the range is called. Elastic band gift set. Yeah. right. Two. Two? I got two. oh. Oh. I do hope you haven't spent all your precious money on me, naughty boy. <laughs> paperclips? Yeah. Harvey Nichols? Yeah. Yeah, they're from Harvey Nichols, so, you know. Harvey Nichols? I don't think anyone's ever got you anything from Harvey Nichols Wow. Before, so. It's toothpicks. Yeah. <gasps> You love toothpicks. What is it? The, It's a sink plug. A little something for them, a bigger something for you. นะครับเมื่อกี้ก็มาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับว่า ตัวที่เป็นเรื่องของคอนเทนต์เนี่ยทั้งหมดของฮาวิทิโคเนี่ยเขากำลังจะบอกค่านิยมใหม่ให้กับชาวอังกฤษว่าเฮ้ยคุณอย่าไปซื้อของอะไรซึ่งเปืือนคนอื่นเพราะเดี๋ยวคุณจะเป็นหนี้เป็นสิน เพราะตอนนั้นค่านิยมชาวอังกฤษเนี่ยเป็นแบบนั้นกันมากนะฮะเป็นหนี้บัตรเครดิตเยอะมากเพราะต้องการซื้อของคริสต์มาสแพงๆให้เพื่อนและคนรอบข้างข้างนี้ก็มาปฏิวัติและพูดหมายว่า คุณน่ะซื้อให้ตัวเองคนอื่นก็เอาแค่นี้พอแล้วให้เป็นน้ำใจ แล้วก็จบโฆษณา สิ่งที่มัน Impact มัน Impact ให้คนคิดใหม่ คนก็เลยเป็นไงฮะรักแบรนด์นี้เข้าห้างนี้มากขึ้น สินค้าเพื่อตัวเองก็ซื้อในห้างนี้ ไอสินค้าพวกนี้ก็ขายได้ดีได้ดีทีเดียว นะครับ นั่นคือสิ่งที่เห็นนะฮะ พอทำอะไรที่เราเข้าใจเรื่องของดิจิทัล เข้าใจคัสเตอร์เทรนที่อยู่ในนี้แล้วเนี่ย มันโอกาสประสบความสำเร็จสูงนะครับ มาดูอีกอันนะครับ ช่วง ช่วงนี้อยากจะบอกทุกท่านว่า ดิจิตอลเนี่ยที่พูดกันเยอะเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญก็คือเรื่องราวของแบรนด์สตอรี่นะครับที่เราจะต้องแบบนำมาผูกเป็นคอนเทนต์ สมมุติทุกท่านจะเขียนคอนเทนต์เนี่ยโปรโมทไอศครีมท่อแมกนัมนะฮะสตอรี่ที่ชัดเจนคือเราต้องสื่อประเด็นนี้ตลอดนะครับว่าเอ๊ะแบรนด์เนี่ยมันมีความเป็นช็อกโกแลตแท้จากเบลเยียมอย่างไรนะครับแล้วมันต้องพูดออกไปตลอด ไม่ว่าจะทำหนังโฆษณากี่ตัวทำเรื่องของดิจิทัลแคมเปญกี่อันมันจะอยู่ในมุมนี้ตลอดนะครับทำให้เลยฮะมันมี positioning ที่ชัดเจนคือมันมีตัวตนที่ชัดนะฮะเอานี้ลองเล่นกันง่ายๆ ฟังคอร์สออนไลน์แต่ก็ลองเอาปากกาดินสอนะครับแล้วก็กระดาษขึ้นมาเล่นกันดูถ้าท่านต้องเขียนคอนเทนต์ ในสื่อดิจิตอลเพื่อโปรโมทให้คนอย่ยมางานเปิดตัวไอศครีมแมกนั่ม กับไอศครีมมหาชัยนะครับเขียนตามนี้แน่นอนถ้าเขียนไอศครีมแมกนัมใช่ไหมจะเป็นเขียนอะไรที่เป็นภาษาแบบไอศครีมแท้ระดับพรีเมียมขอเชิญร่วมงานนั้นงานนี้นะฮะแล้วก็ต้องเป็นสถานที่ที่ดูดีหน่อยพารากอนดิสคัฟเวอรี่ว่าไปนะครับแต่ถ้าเป็นไอศครีมมหาชัยที่มันเด่นด้วยเรื่องของอะไรฮะไอศครีมกะทิมะพร้าวนะครับอาจจะพูดถึงเรื่องแบบ ชิญเปิดตัวพร้อมกับบรรยากาศไอศครีมของมะพร้าวริมทะเล เห็นไหมฮะ โปรดักต์มันจะเหมือนเหมือนคล้ายคล้ายแต่ไม่เหมือนนะไอศครีม แต่ด้วยคอนเทนต์ที่มันต่างกันออกไปเนี่ย มันมาจากรากของความเข้าใจตัวแบรนด์มันทำให้เรามีตัวตนในออนไลน์ที่ชัด เราอย่าไปคิดว่าการที่ทำให้คนเห็นเยอะๆดีเสมอไปในออนไลน์นะครับ แล้วไปใช้เงินทุ่มลงมาเยอะๆ แต่ท่านต้องอย่าลืมว่าสิ่งสำคัญคือคอนเทนต์ต้องยอดเยี่ยมเท่านั้นนะฮะ และต้องหัดเขียนคอนเทนต์ซึ่งมาจากรากของแบรนด์นะครับก็อยากจะสรุปช่วงท้ายนะครับเรื่องดิจิตอลตรงนี้ว่าคอนเทนต์นี่สกิลจริงๆ Google ก็พูดอย่างนี้ นะครับ การทำการตลาดดิจิตอลสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคอนเทนต์ต้องสะท้อนตัวตนของแบรนด์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องแบบให้ความสำคัญ เป็นสมการทุกท่านเนี่ยที่ฟังผมในคลาสที่ไปคิดต่อนะครับว่า ไอคอนเทนต์เมื่อกี้เราให้เห็นของวัสดุเนี่ยนะฮะ มันเกิดไอคำว่าดีมันเกิดจาก เราไม่ได้เขียนลักษณะปรดักต์เซนทริกแต่เราเขียนการใช้งาน เขียนถึงความเข้าใจของยูเซอร์ และที่สำคัญคือเราจะต้องเขียนบนพื้นฐานที่มีการพาดหัวที่ดีด้วยไอคำพวกนี้ฮะ มันถือว่ามันเป็นศิลปะแขนงหนึ่งในการใช้ภาษา การโฆษณาและการนำเสนอสินค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้แบรนด์ของคุณประสบความสำเร็จค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้ประกอบการชุมชนก็สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้นะคะ รับรองว่าแบรนด์ของคุณจะดังและปังอย่างแน่นอนค่ะ